นะครับวันนี้จะมาเสนอนะครับสอนการปักทึบ หลักการปักทึบก็คือโดยการใช้นะครับไหมนะครับหนึ่งเส้นโดยการปักทึบเข้าไปจุดกึ่งกลางนะครับผมจะมาสาธิตการปักดอกไม้นะครับ เริ่มจากเกสรนะครับ เกสร ใช้ไหมเส้นเดียวนะครับ ปักทึบ นะครับ ปักเรื่อยๆ ปักทึบ ปักเกสรนะครับ นะครับปักทึบเราปักเกสรเสร็จนะครับทำปมให้เรียบร้อย นะครับก็จะได้เกสรต่อจากนั้นนะครับ มาปักดอกไม้นะครับโดยปักจับกี่นะครับ ก็เป็นการปักทึบชนิดหนึ่งนะครับ การปักทึบนะครับ จริงๆแล้วนะก็คือการปักถี่ ๆ นั่นเองนะครับ ปักชิดกันให้มันทึบ นะครับ ปักทึบต้องปักให้ตึงนะครับไม่ให้ย่น นะครับลักษณะของการปักทึบคือปักนะครับ ให้แน่นให้ชิดให้เรียบนะครับ ก็จะเหมือนตัวอย่างนะครับหลักการปัก อันดับต่อมานะครับ จะสอนการปักใบนะครับการปักใบโดยการปักนะครับ เริ่มจากข้างบนเป็นลายลูกโซ่นะครับ ลูกโซ่นะครับ ปักเป็นใบไม้นะครับลายลูกโซ่ ลูกโซ่ เป็นลายลูกโซ่นะครับ ลูกโซ่คล้องกัน นะครับ ลูกโซ่ นะครับ นะครับ ปรับที่เดิม ที่จากใบไม้ นะครับ ก็จะได้เป็นลายลูกโซ่เป็นใบไม้นะครับ จุดเริ่มต้น นะครับ แทงปักที่เดิมนะครับ แล้วก็แทงจากด้านล่างนะครับ นะครับ ก็จะได้เป็นรูปใบไม้ลูกโซ่ นะครับตัวอย่าง